Apple ได้ปล่อย iOS 14.3 และ watchOS 7.2 ในวันที่ 15ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ และอีกหนึ่งฟีเจอร์ด้านสุขภาพที่น่าสนใจก็คือ การวัดและการแจ้งเตือนระดับคาร์ดิโอฟิตเนสค่ะ เรามาชมกันว่าฟีเจอร์นี้มีความสำคัญกับสุขภาพอย่างไร ทำงานอย่างไรบ้าง แล้วก็เปิดการตั้งค่ายังไง มาชมกันเลยค่ะ ใน iOS 14.3 และ watchOS 7.2 ได้เพิ่มการวัดใหม่เข้ามาค่ะ ชื่อว่า การวัดระดับคาร์ดิโอฟิตเนสของร่างกายค่ะ ซึ่งค่านี้จะบอกความฟิตของร่างกายของเราค่ะ การวัดนี้จะใช้เซ็นเซอร์หลายตัวบน Apple Watch ประเมินระดับคาร์ดิโอฟิตเนสหลากหลายแบบค่ะ ซึ่งจะวัดค่า VO2 max ที่เป็นค่าปริมาณออกซิเจนสูงสุด ที่ร่างกายสามารถใช้ได้ในระหว่างที่ออกกำลังกาย หรือเป็นค่าความฟิตของปอดและหัวใจนั่นเองค่ะ ปกติแล้วการวัดค่า VO2 max จะต้องใช้การทดสอบทางคลินิกด้วยอุปกรณ์พิเศษ และนักกีฬาก็มักจะวัดค่านี้เพื่อเช็คสมรรถภาพของร่างกาย แต่ใน Watch OS 7 สามารถวัดค่า VO2 max ขณะที่ผู้ใช้ออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเดินวิ่ง ปีนเขาหรือเดินไปมาระหว่างวัน Apple Watch ก็สามารถวัดค่า VO2 max ได้เช่นกันค่ะ ช่วยให้ผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ใช่นักกีฬาทราบข้อมูลความฟิตของตัวเองด้วยค่ะ ถ้าค่า VO2 max ยิ่งสูง ก็จะแสดงถึงค่าระดับ cardio fitness สูง ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ ซึ่งบอกได้ว่าร่างกายของเราฟิตนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะใน watchOS 7.2 ยังได้เพิ่มการตั้งค่ารับการแจ้งเตือน cardio fitness ด้วยค่ะ ซึ่งการตั้งค่าก็ทำได้ง่าย ๆ ดังนี้เลยค่ะสำหรับการเปิดใช้งานครั้งแรกนะคะ ให้เราเข้าไปที่แอป watch บน iPhone ค่ะ จากนั้นให้แตะหัวใจค่ะ แล้วก็เลือกตั้งค่าระดับ cardio fitness ในแอปสุขภาพค่ะ ตั้งค่าจนเสร็จเลยนะคะ แตะถัดไปค่ะ แล้วก็เลือกการแจ้งเตือนระดับคาร์ดิโอฟิตเนสระดับต่ำค่ะ ถ้าเคยเปิดใช้งานแล้วก็สามารถเข้ามาเปิดปิดการแจ้งเตือนได้ที่ส่วนของการตั้งค่าค่ะ แล้วก็เลือกหัวใจ จากนั้นก็เปิดปิดการแจ้งเตือนคาร์ดิโอฟิตเนสได้เลยค่ะ หลังจากที่เราเปิดการแจ้งเตือนแล้ว และ Apple Watch พบว่าระดับคาร์ดิโอฟิตเนสของเราอยู่ในระดับต่ำ Apple Watch ก็จะแจ้งเตือนให้เราทราบค่ะ เพื่อให้เราออกกำลังกายมากขึ้น หรืออาจจะไปพบแพทย์หากเรามีโรคประจำตัวค่ะ เนื่องจากระดับคาร์ดิโอฟิตเนสนะคะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของสุขภาพโดยรวม ถ้าพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพหลายอย่างค่ะ เช่นความเสี่ยงของโรคหัวใจ ความเสี่ยงของโรคความดันโลหิต แล้วก็โรคอ้วนค่ะ ถ้าหากเราทราบข้อมูลนี้แล้วก็จะช่วยให้เราหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น และคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับคาร์ดิโอฟิตเนสอยู่เสมอค่ะ เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวค่ะ ฟีเจอร์นี้รองรับตั้งแต่ Apple Watch Series 3 หรือใหม่กว่า และ Apple Watch SE นะคะ นอกจากนี้สิ่งใหม่ที่มาพร้อมกับ watchOS 7.2 ยังมีอีกมากมายเลยนะคะ ได้แก่ การเปิดบริการ Apple Fitness Plus ที่ให้บริการวิดีโอการออกกำลังกายทำงานร่วมกับ Apple Watch iPhone iPad และ Apple TV รองรับในต่างประเทศและยังไม่เปิดใช้ในประเทศไทยตอนนี้ค่ะ แล้วก็มีการจัดประเภทภาวะหัวใจห้องบนสันผิวสำหรับอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่า 100 ppm ในแอป ECG ในประเทศที่รองรับค่ะ มีการเปิดใช้แอป ECG บน Apple Watch Series 4 หรือใหม่กว่าในประเทศไต้หวัน รองรับการแสดงอักษรเบลด้วย Voice Over แล้วก็รองรับการตั้งค่าครอบครัวในประเทศบาเรน แคนาดา นอร์เวย์ และสเปนค่ะทราบแบบนี้แล้วก็อย่าลืมไปเปิดใช้งานรับการแจ้งเตือนระดับคาร์ดิโอฟิตเนสกันด้วยนะคะ ฝากกดไลค์ กดติดตามช่อง iMode Official เพื่อรับชมอัปเดตข่าวสารดีๆได้อีกสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ